เนื้อหา ของบทที่ 4 ที่ได้เรียนรู้ไปนะครับ มีดังต่อไปนี้สำหรับปัญหาทั้ง 3 ประเด็น เช่น ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นทางกายของผู้สูงอายุ ทั้งหลาย ทั้ง ปวง จะมีการแก้ไขได้โดยการ ที่ จัด ให้ผู้สูงอายุ ไปรับการตรวจรักษา เพื่อที่จะค้นหาอาการทางกาย ได้ในระยะแรกเริ่ม และมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ยา ที่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ และมีการติดตามและก็ไปพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการปฏิบัติด้านการส่งเสริมภาวะสุขภาพทางกาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย การดูแลตนเองในเรื่องของการมีสุขวิทยาการนอนที่ดีหรือการกินที่ดี เป็นต้นสำหรับปัญหาหรือภาวะวิกฤต และด้านจิตใจและอารมณ์ ซึ่งเกิดขึ้น และอาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ เครียดจนบางท่านมีความคิดถึงการขนาดอยากทำร้ายตนเอง มีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้ กรณีพบผู้สูงอายุที่มีความเครียด ควรที่จะรีบนำไปพบจิตแพทย์ หรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้คำปรึกษา ก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆตามมา ซึ่งการให้คำปรึกษาเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุ มีแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงผู้ดูแลหรือญาติควรมีการศึกษาและเรียนรู้และเข้าใจผู้สูงอายุ รวมถึงการสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มีการเคารพและให้เกียรติ และความมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุด้วยครับ ส่วนปัญหาที่ 3 เป็นปัญหาและภาวะกิจเกิดขึ้นทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ง มีผู้สูงอายุหลายรายที่เป็นโสดหรือมีรายได้น้อย หรือขาดแหล่งสนับสนุนทางสังคม ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ มีแนวทางแก้ไขได้ โดยการที่มีการจัดหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ตั้งแต่ญาติพี่น้องครอบครัว ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของผู้สูงอายุ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การดูแลช่วยเหลือ รวมไปถึงรัฐบาลหรือชุมชน ก็ควรที่จะมีการบูรณาการแหล่งช่วยเหลือต่างๆจาก ภาคีที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน รวมไปถึงการที่เฝ้าระวัง เพื่อจะเตือนให้ผู้สูงอายุไม่หลงไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆด้วยครับสำหรับเนื้อหาในบทที่4สำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ